ครับผมนายแพทย์พัฒน์โคชานันนะครับเป็นคุณหมอด้านกระดูกสันหลังนะครับหรับในทางส่วนของกระดูกสันหลังเรป็นเรื่องของความเสื่อมครับรบจะเป็นหมอนรองที่เสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมหรือเคลื่อน จริง ๆ ในปัญหาแต่ละปัญหาในการรักษาคนไข้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรบผม แม้กระทั่งคนไข้ต่างคนคนละคนกันแต่มีปัญหาเดียวกันในการรักษา ก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเช่นอย่างบางคนชอบทำกิจกรรมแบบนึง บางคนชอบทำกิจกรรมอีกแบบนึงคบางคนอายุน้อยบางคนอายุมากถึงเป็นโรคเดียวกันในการรักษาก็ไม่เหมือนกัน การรักษาเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับคนไข้แต่ละคน มาตั้งแต่เรื่องแรกเลยคือเรื่องของการการพิจารณาว่าเราจะรักษาคนไข้ในแต่ละรายเนี่ยยังไงดีครับผมโดยหลักของผมแล้วเนี่ยคือผมพยายามที่จะรักษาคนไข้เนี่ยให้หายดีแต่ ต้องทำอะไรบาดเจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือวิธีการรักษาเนี่ยอาจจะมีหลากหลายวิธีแต่ทำวิธีไหนที่คนไข้เจ็บน้อยที่สุด แล้วหายดีที่สุดใช้ชีวิตได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งหลังๆเนี่ย แบบแผลเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบใช้การสองกล้องเปิดเล็กๆแผลไม่ได้ใหญ่นะครับหรือว่าการผ่าตัดผ่านผิวหนังไปเลยการใส่สกรูต่างๆแล้วไม่ต้องเปิดแผลเลยก็เจาะที่ผิวหนังใส่้คือการผ่าตัดที่จะได้ผลดีเนี่ยหลักๆประกอบไปด้วย2อสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคุณหมอที่ทำการผ่าตัดเชี่ยวชาญหรือเปล่า ชำนาญหรือเปล่า ส่วนที่ 2 ก็คือ ตัวช่วยตัวช่วยนี่คือเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบนวิเกเตอร์ก็คือระบบที่ช่วยจำลองภาพทั้งหมดนะครับในในในแนวของกระดูกสันหลังให้ในการตัดตัดก็จะปลอดภัยมากขึ้น มีเรื่องของการใช้กล้องนะครับ ในการที่จะส่องเข้าไปเพื่อทำการตัดตัดเพื่อได้แผลที่เล็กนะครับ ก็มีเรื่องของตัว n โ u มอนิเตอร์ลิงนะครับ n โ u มอนิเตอร์ลิงคือเครื่องตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทในระหว่างที่เราผ่าตัด ราจะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไปผ่าตัดที่ที่อื่นบางคนปรากฏว่าหลังผ่าตัดเสร็จ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นประสาทบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับ แต่เวลาที่เราผ่าตัดโดยการมีเครื่องมือมอนิเตอร์ลิงเนี่ยมันช่วยช่วยให้เราเช็คได้ มั่นใจได้ว่าเส้นประสาทของเราจะไม่บาดเจ็บในขณะที่เราผ่าตัดแน่นอน ครับผมอาจารย์ตรวจทั่วไปนี่บางทีนับไม่ถ้วนไม่ถ้วแต่ว่าในในการผ่าตัดเนี่ยตกเฉลี่ยที่ประมาณสองถึงสามร้อยเคสต่อปียังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ปัตราโคสานันมากครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์